การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมิน คือเพื่อพิจารณาว่า แหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยพิจารณาส่วนสำคัญของแหล่งข้อมูล เช่น ผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์ ซึ่งปรากฏชัดในแหล่งข้อมูลประเภทสิ่งพิมพ์ และมีความสำคัญเมื่อต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ให้ถูกต้องชัดเจน การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ควรพิจารณาแต่ละประเด็นดังนี้ เนื้อหาสารสนเทศที่อยู่บนเว็บไซต์ เป็นข้อเท็จจริงหรือการแสดงความคิดเห็น เป็นเว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศเป็นข้อมูลที่แท้จริง หรือเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง บางเว็บไซต์ เป็นเว็บที่สารสนเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้ และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้บางครั้งก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บางคน หรือไม่ใช้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ หรือบางครั้งได้เฉพาะสารสังเขตเท่านั้น ซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้น้อย การพิจารณาถึงเนื้อหาสารสนเทศควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ คือ 1. ความถูกต้อง ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ดยเปรียบเทียบกับแหล่งอื่น ๆ หรือจากความรู้ของผู้สืบค้นที่มีหรือเชี่ยวชาญ เช่น มีการอ้างอิงหรือไม่ ประเด็นการอ้างอิงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผลงานวิชาการ ไม่ว่าเป็นการอ้างอิงแบบเชิงอัดหรือแบบนาม ปีก็ตาม เนื้อหาได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ หรือได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ พราะหากผ่านการประเมิน ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 2. ความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทสิ่งพิมพ์ สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือที่ชัดเจนได้จากชื่อผู้เขียน หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด และสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏชัดในตัวเล่ม เช่น ที่หน้าปกในของหนังสือ ในขณะที่ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะสังเกตได้ยากกว่า แต่เราสามารถหาคำตอบได้ เช่น มีการแสดงให้เห็นชัดเจน หรือไม่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแหล่งข้อมูลนี้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งผู้เขียน หน่วยงาน หรือเจ้าของเว็บ หรือสำนักพิมพ์ ถ้าตรวจดูไม่พบในตัวข้อมูล ก็อาจจะปรากฏที่หน้าแรกของเว็บ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน หรือผู้รับผิดชอบแหล่งข้อมูลนั้น ๆ หรือไม่ เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ของข้อมูลหรือไม่ เพราะในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน ก็จะช่วยให้ผู้อ่านทราบได้ว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น เช่น ข้อความว่า การผลิตและการลอกเรียนหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีที่เป็นฉบับพิมพ์ควบคู่ด้วย จะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะโดยทั่วไปแหล่งข้อมูลที่เป็นฉบับพิมพ์ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาของการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบ่อย เพียงใด โดยพิจารณาจากวันที่ระบุไว้ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล 4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเว็บไซต์ที่เลือกใช้ ถ้ามีการปรับปรุงหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้การได้ รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้อง 5. คุณภาพของการเขียน สารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ต คือการเชื่อมโยงสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งสารสนเทศจำนวนมากในอินเทอร์เน็ต ยังคงเป็นข้อความ ซึ่งลักษณะของข้อความนี้ การเขียนที่มีคุณภาพ คือการใช้ภาษาที่ดี ได้แก่ การสะกดคำหรือการใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง และความสละสลวย มีส่วนช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจตรงกันได้ การออกแบบการนำเสนอ ความน่าสนใจของสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับการออกแบบ ซึ่งควรมีทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร และเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ จะทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้น ความสามารถในการทำงาน เว็บไซต์มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลผู้ค้นคืนได้สารสนเทศที่แตกต่างจากสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 1. ง่ายต่อการใช้งาน พิจารณาขณะใช้งาน เช่น มีคำสั่งในการใช้ที่ชัดเจน ช่วยให้ได้สารสนเทศตามความต้องการ มีเมนูช่วยค้นคืน การแสดงผลหน้าจอที่ง่ายต่อการอ่านเป็นต้น 2. การค้นคืน สามารถค้นคืนสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างไร มีการจัดทำเครื่องมือการค้นคืนที่อำนวยความสะดวกในการค้นคืนหรือไม่ มีเครื่องมือช่วยคนในรูปแบบใดบ้าง 3. ความสามารถในการเรียกดูและระบบการจัดเก็บ สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ให้บริการ มีระบบการจัดเก็บที่อำนวยความสะดวกในการค้นคืนหรือไม่มีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสม เช่น สามารถเรียกดูทั่วไปได้ตามลำดับอักษร หรือตามลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็นต้น 4. การติดต่อ สามารถติดต่อกับเว็บไซต์ โดยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์พื้นฐานได้หรือไม่ หรือต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ ต้องการรหัสผ่าน หรือการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายหรือไม่ เข้าถึงได้บ่อยครั้งเพียงใด หรือเกิดความล้มเหลวบ่อย ๆ ในการเข้าถึง มีเว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศคล้ายคลึงกันหรือไม่ มีการเข้าถึงได้รวดเร็วหรือช้าเพียงใด